ครับสวัสดีครับพบกับผมเมมรายครับเกม คิดว่าภาพบริบาบสลด์นะครับแฟนนอนมิกนะครับกับพาร์ทที่3ของเวนตัสนะครับพาร์ทที่แล้วไปโลกของซินเดอเอ่อสโนไวกับคนแคทันเจ็ดมา อันนี้เราจะไปซินเดอเรลล่ากันนะครับโอเคไปเลยนะครับในเรื่องของ ซินเดอเรลล่า ถ้าเป็นของเทล่าจะเป็นเข้าไปในปราสาทนะฮะ ส่วนของเวนตัสก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าปราสาทไปงานเต้นรำนะครับ แต่จะเป็นการที่เราจะมาช่วยซินเดอเรลล่าทำชุดกันเนี่ย どこにいるの下の部屋で捕まってるんだそれは大変どうเวมอยู่กองดักหนูั้น 新しい友達もう大丈夫よあらただあなたネズミにしては変わった格好ねネズミジャックあなたが相談に乗ってあげてカーデン相棒よ安心していいぞ君の味方さ シンデレラもだ優しくていい人たち <laughs> こんな檻早く出ようぜ俺はジャック俺はベンテスベンテ呼んでくれよろしくなベン困ったことがあったら何でも言ってくれシンデレラさあ私はお仕事じゃあねジャック โดนแม่เลี้ยงเรียกシンデレラ忙しそうだね忙しいなんてもんじゃないよ朝から晩までトレメイン夫人に言いつけられて働きづくめさでも全然辛そうに見えなかったそこがシンデレラのいいところさ夢はいつか叶うと信じて頑張っているんだ夢を信じる心俺の夢はキーブレードマスターになることだそうだ俺人探しをしてるんだ テラって言うんだけど知らないかうん聞いたことないなテラここには来てないのかそんなことより俺たちの住処に案内するよついてきておおいโอเคนะฮะน่าจะเป็นการที่เราต้องไปหาอุปกรณ์เพื่อมาทำชุดช่วยซินเดอเรลล่ากัน เค มาอันเวิร์ดมันทำไมย่อส่วนตาม เรามา โอลัตตาโดนเลยนี่รับไปก่อน เลยเรียบร้อยนะแป๊บนึงอ๋อ มีช่องใส่เพิ่ม โอเค นะครับ ำไมเราโดนย่อส่วนมา ไม่เข้าใจ เฮ้ยกล้อง ไม่ถึงว่ะขึ้นตรงนี้ง่ายกว่าไหมนั่นสิโพชั่นนะไป ไป โดดดึงขึ้นไปมา อันเวิร์ดโมยโลผมว่าน่าจะได้สไตล์พวกน้ำแข็งมาแล้วนะ เนあれは王様のお城さ今夜この国のすべての娘を呼んで舞踏会が開かれるんだシンデレラも行くのそれがジャックベントはお友達になれたねそうよかったわねん なんだか楽しそうだねシンデレラええ今夜お城の舞踏会に出るの、はあ、信じていれば夢は叶うのねシンデレラまた何か用だわシンデレラシンデレラロレグラはい聞こえてるわ今行きますトランパイカーシンデレラきっと 舞踏会には行けないよどうしてトレメイン夫人がドレスを用意しないと連れて行かないって言ってるんだそれでわざと用事を言いつけてドレスが仕上がらないように邪魔してるんだよそうか <clears throat> ベンが手伝ってくれればできそうだ何がドレスだよシンデレラが舞踏会に来ていく俺たちで作ろうでも材料はどうするんだ 家の中を探せばなんとかなるようん分かった分かっただったら俺が材料集めをやるからジャックは仕立てを頼むよ了解だよベンオッケーベンルシファーには気をつけるんだぞルシファー凶暴な猫だよ忍び足で近づいて襲いかかるんだ分かったครับเวนอาสาที่จะไปหาอุปกรณ์มาช่วย แจ็คก็บอกว่าเราให้ระวังแมวไว้ด้วยจะผมผ่านๆแป๊บๆจำชื่อไม่ได้ โอเคแผนที่ แน่นอน บุ๊ไปยังตรงนี้มีของอะขึ้นไปสิ โอเค ได้สติกเกอร์ ของย้ายด้วยฟิงมีไหมหมดละมั้ง โอเค ไม่น่าจะเเลือข้างบนนั้นมีของนะ เดี๋ยวผมไปเก็บแป๊บ เก็บของแป๊บ โอเคบนเตียงไม่น่ามี โอเค ได้ คอมมานด์มาครับ โอเคไปเลย ไม่ต้องเซฟ ไม่น่าตายนะ หวังว่าจะยังงั้นโซเล่ไปไปโบโบโบหวังว่าจะไม่ตายนะครับอีเกมินิไปก่อนเลยแต่ถ้ามินินีเราวิ่งชนก็ได้นะ ถ้ามันตัวเล็กอยู่ แค่หยหยบๆก็ตายแล้ว โอเค กลับมาที่เดิมตรงที่โดนจับเดี๋ยวนะ ตรงนี้มีของไหมผมเจอว่าตรงนี้อาจจะตายมันเยอะมาก ไว้ยังกระตีครับปูมมวยโด ้าวละกก็ค่อยๆไปอะโอ้ ไม่เยอะเหลือเกิน หลับไปก่อนให้สบายพร้อมมินิไปหนึ่งดอกปับปับปับปับปับเดี๋ยวเอาไม่ได้ ตัวใหญ่ละ ว่าจะเหยียบให้ดู เสียบจ้า ติดพิกไปโอเค ตาย ไปไปไปเยี่ยง นี่ ครับ เอารับไปก่อนที่ที่ละตัวสองตัว นี่ แบมโอ้แม่เกิด เพียบเลยมินิไปก่อน เลยเดี๋ยวหยับนี่อะนี่เตะเตะเตะจนตายผมว่าได้ได้ ผลดี อยู่ นะจุด ล็อกบ้าง มาหนีกดแล้ว ติดพิษกันไปไปก่อนะลีไปติดคว้างไปกันขอมินิหน่อยไล่เตะ ไล่เตะเอาไปไหนนี่ไงเหยียบเหยียบครับเหยียบผมเหยียบครับผมเหยียบครับผมโอ้เยอะว่ะโอ้เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อย แบมเืออัพเลยทีเดียวไปเกินครับสลิปละชาร์จชาร์จสลิปแล้วชาร์จ ไปตีรัวรัวรัวโคตรเบาฮะแรกจะเบามากเกือบโดนแล้วอู้โดนไม่ได้แดกนี่ไง เอาเก็บผ้าลิปปิ้นไข่สี่อย่าง น่าจะสี่อย่างเอาเอาหมดยังโอเค เรียบ ร้อย รู้สึก ของ อย่าง สุดท้าย จะมาสู้กับ แมวอัน นี้ได้อีกอันหนึ่งโอเค เป็นสองแล้ว ผม เล่นก่อนเผื่อ มีของ นะ ไม่แน่ใจ ว่า มีของแถวนี้หรือเปล่าเพราะนี่มีไหมผม ไม่ใช่ เออไหมผมทุนละตรงนี้มีอันหนึ่งนั่นไง โอเค ข้างบนตอนนั้นมีโบอ้าวมีศัตรูอีก ยังเหลือยังเหลืออีกเหรอยังเหลืออีกเหรออ๋อบอลโอเคฮึบอ้าวนี่ไงอันหนึ่งฮึบโอเค เกียนเป็นสองอย่างตรงนี้น่าใช้ไหมผมไปได้นะ ถึงหรือเปล่า ถึงแหละเี๋ือเฟือครับ โบ เอามีสกิลเป็นเลเวลเต็มแล้ว เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยน โอเค เดี๋ยวค่อยผสมแล้วกันเอ้ย ยังเหลืออีกเหรอ โอ้แรงล้มจ้า เอาไฟไปกินเกียบตูด โอเคอันนี้เก็บไปหมดแล้วนะ ตรงนี้ละขึ้นไปดูสิกินเราเก็บแล้วปะออกไปไม่ได้นะ เก็บแล้วเก็บแล้วโอเค เราจะไปแล้วเข้าช่องนี้ ไปโบโพชั่นขึ้นดิ ขึ้นดิ อ้าว อะไรวะ ขึ้นไม่ได้เอ้ไอระบบเนี่ยปีนขึ้นเงี้ยขึ้นยาก ผมงงทำไมไป างนู้นก็ไปได้นะ เดี๋ยวนะผมลองไปทางนู้นกัน มันจะเป็นทางออกไปตรงเมื่อกี้หรือเปล่าตายโบโอ้ยเก๋ไปเยี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น คาเซโยขั้นสอง เบามากสี่คนอ๋อ ผมลืมละลืมอะไร เราลืมเปลี่ยนคีย์เบสเองดาเมจเบาเลย มินี่ก่อนโอเคได้ทีบได้ทีบได้ทีบได้ทีบได้ทีบพร้อมลม เดี๋ยวจะทับเราอีกเคาน์เตอร์ร้อย บมโอเคนะฮะ เดี๋ยวผม เอ่อเปลี่ยนคีย์เบดก่อนลืมลืมเลยฮะจากพาร์ทที่แล้วได้คีย์เบดมาผสมเทมนิดหน่อยช่วงนี้เราต้องเฮ้ย ได้แล้ววะอันเดียวกันเลยนี่ ะเต็มแล้ว โอเคใช้นี่ไปก่อนนะ เดี๋ยวค่อยไปเก็บไว้อ๋อเวทเรียบร้อยไม่ได้อ๋อเปลี่ยนคีย์เบจกนอ๋อมันก็ไม่ได้โจมตีแรงขึ้นนะไอตรงนี้เรายังเก็บไม่ได้ครับบน ี่เป็นทางเดิมเฮ้ยออกตรงนี้ ออกไปเอาของก่อนนี่ฮะ ตรงนู้น นี่ เดี๋ยวอันนึงฮะ รู้สึกจะอยู่กับแมวแหละหรือเปล่า ตรงนี้เราจะไปไง ดีกว่าเดินข้ามเกาะทางถึงไหม ไม่ถึงก็ต้องเดินใหม่ ไม่ถึงอะโอเค ไม่ใช่ตรงนี้นี่คนละทางเอาชิบหาย ต้องสู้ใหม่เลยไหมเนี่ย เอาไม่สู้แล้วกันโอเคต้องลุยข้ามไปตรงนู้นใหม่นะครับช่างมัน ผมว่าใหม่ผมกิ้งกิ้งไปเลยก็ได้ทนทนโคตรง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้เวลมั้งรู้สึกถ้าใช้ อันเนี้ย ใช่มันจะไม่ได้เวลแบบ e p ไมขึ้นเลย แต่ได้ของอ่ะแค่นั้นเองเพื่อความแบบ รวดเร็วนะราะงั้นเดี๋ยวด้สู้ใหม่อีกยาวเลย กิงทับไปเอาของก็ของหมดแล้ว เอายังเหลือทนแหลกทนแหลกทนแหลกทนแหลก โบโบโบโบประกันไม่จ่าย เขาไม่ได้จ่ายคนจ้าชนโอ้โห คนเยอะ ได้ของกระจายเลยชนไปเรื่อยๆหมดอย่างวะเนี่ยน่าจะชุดสุดท้ายเลยนะมันตายไวมากถ้าถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้พีด้วยนี่โคตรสบายเลยตรงนี้ฟาร์มสบายเลย โอเค ไปทางไหนวะ ทางนี้ ทางนี้ กลับไปทางเดิมครับเมื่อกี้เราไปเอาเขาเรียกอะไรเส้นได้มาแล้วสึกว่าจะเหลืออะไรจำไม่ได้เหมือนกัน โอเค มันต้องมาทางนี้ครับปึ้งไป กล่องไม่ขีดน้องแข็งไป ไป ต้อง ตี นี่ลง ไปก่อน ลงมาหนึ่งแล้วเอียนึ่งมันคืออะไรชีตเหรอยายป็นมุมเนี่ยมี ชีตแปะ อยู่ โคตรงงครับ มี่นี่กันเลยเหยียบละเหยียบละเหยียบละเหยียบละเหยียบละเหยียบละเหยียบละเหยียบละเหยียบคนแรงฮะโอ้แม่งหมดพอดีอาเซโยติดคลิปไปด้วยฮะโอ้ยิงไม่โดนมันมุดดินมาดีโบโอ้โหแรงคอเตอร์จ้าตายวะทุบทุบทุบหนุ่มแม่งหมดพอดีโอเค คนนี้ได้ของ หยิบโบมีซอกไหนมีของว่าถ้าไม่มีเหรอจำไม่ได้แล้วมันจะมีซอกที่มีของออาจจะไม่ใช่แถวนี้ก็ได้ โอเค ออกไปเลย ไปเอาของก่อน ไหนอะนี่ไงกระดุมเรียบร้อยอะได้ครบ เอากลับมา เหมือนจะต้องไปเอาอีกอันหนึ่งเป็นลูกแก้วมั้งชุดก็จะไม่เสร็จนะตอนนี้ผมขอซื้อไอเทมมีฮิวอะเอามาสักอันหนึ่งนะมีฮิวขายแล้วอืม เค รอ มัน เวลเต็ม ก่อนครับลุยต่อ โบโบโบโบ ไปทุบจ้า หลังสะบัด น้ำแข็งยัดตียัด อีกตัวหนึ่งมา มา มาโซเล่ไม่มีนะซอกไหนวะจำไม่ได้ครับช่างมันเถอะเดี๋ยว ค่อย กลับมาหานอกรอบแบบไร้นี่ ไงลูกแก้วค่อยมา พวก ไอเทม นี่เดี๋ยวค่อยมาหานอกรอบ ตอนแบบไรสดแล้วกัน มันคือกระดุมใช่ไหมนี่ไอแมวบ้านนี้ ขอหน่อยนะเมื่อปิ๊บไม่ตื่นจิมิจริงทวีก็จบแล้วนะเอาบุนไนระวังนี่ใบผม แมวอ้วน ตุ๊บเอาล่วงล่วงสุดท้ายละอิตเตเตเตเตนี่เป็นไงล่ฉันจัดการเอง ไปเร็วๆออกไปให้เร็ว มาตีแมวเอ้ยตีกับแมวซะงั้นชุดล็อกกันเลยอ่าพอเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะ เริ่มเวลสูงมันจะ ไล่เร็วขึ้น ดูดอ่า ล็อกเร็วไว้ไวขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้แม่งดีขึ้นมาทั้งบนเฉย ไม่โดน ไปยังจำได้มันมีไหมพรมอยู่หน้า เอาชนว่ะตีครับชนครับชนก็ตีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาแล้ว มื่นเถอะมื่นเถอะเอามื่นขี่ ครับผมเอ้าตก เอาถ้างั้น โอ้โหเสียดายเริ่มาเลยโอ้ปาดลบ มา คราวนี้ สามเหลี่ยม ดีดีดีดีสามเหลี่ยม ดีดีดีสี่เหลี่ยม ทีนึงว่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม อืมโมลัตตาโอ้โห คอมโบสุดยอดสียัดซ้ำอืมคาเซโยลงมาอีกหรือเปล่าอ่า ไม่มีเว้ยฟาดหัวอืมโหดเหมือนกันเนี่ยมา ดูลงมาเดินมา โหมันมันไม่ชาร์จว่ะทีเดียวทีเดียวเท่านั้นจบแบบสวยหรือเปล่า ให้มันโดนลงมา มามาควบแบบ จบแบบสวยมาวงกลม็กสี่เหลี่ยมุ้ยจบแบบสวยปอมแน่นอน เท่ นะบอสมันจะมีแบบ วิธีสู้อะแล้วก็แพทเทิร์นนั่นดีๆก็ไม่ ไม่น่าจะตาย นี่ขนาดผมเล่นคิดที่ข้อหมดเนี่ยお礼を言うのはこっちだよそれに助けるのは当たり前だろ友達なんだからああそうだなさあ早くドレスを完成させようバリバリกันเถอะไปทำชุดนะ 王宮の舞踏会ってどうせみんな気取っててすごく退屈堅苦しいだけでそれはもう素敵でしょうねシンデレラนี่ <laughs> ชุดสวยวิงของそう俺たちからのプレゼント เป็นของขวัญเนี่ยこれで舞踏会に行けるだろ夢を見てるみたいだわありがとう急いで舞踏会が始まっちゃう本当にありがとうシンデレラの夢叶うかなベンの夢は 俺の夢俺の夢はキーブレードマスターになることだ私たちの夢でしょそうだ俺とアクアとベン俺たちの夢だ俺そんなの考えたことなかったでも今分かった俺の夢はキーブレードマスターになることだそっか叶うといいな その夢信じていれば夢は叶うだろそうだなนึกนึกสับไม่ออก มันคุ้นมาก แต่แบบยูเม ประมาณ แบบเขาเรียกว่าอะไรวะ พูด พูดออกมา เป็น ภาษาไทยไม่ถูกเก็ครับ ก็จบลงแล้วของในเรื่องของซินเดอเรลล่าของเวนนะครับก็ได้คีเบตมาด้วยโอเคนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ต้องจบลงแค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ของเพจพี่ป๊อปคนแปลแล้วแล้วก็ของผมนะฮะตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับ พาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดติดๆขาดๆอะไรวะเนี่ย เออสพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ถ้าชอบ อย่าลืมฝากซับสไครต์ด้วยครับ ไปเลยครับบาย